โอเค เดี๋ยวเขาสิค่อยๆ เล่นค่อยๆ ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ เดี๋ยวสิเล่นให้เบิ้งเนาะค่ะว่ามีทุนหนึ่งร้อยบาทกับเกมเสือเล่นจังใดดี เออโอ้โหซองมา สมมาแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอเคมา เต็มแถวดิ สวยงามโอ้โหมาแบบสิร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะ เฮ้ยมาแต่แรกๆเลย โอเค ตอนนี้เดบิกวินเนาะค่ะ บวกมา 180 บาทเนาะค่ะ 245ไปขออนุญาตปรับใหม่เป็น 10 บาทเนาะก็ร้องเล่นตามเบิ้งได้เนาะค่ะ โอเค สวยวายมาค่ะ โอเคสำหรับเพื่อนที่เพื่อนได้กดเข่ากลุ่มเทเลแกรมแล้วค่ะ เดี๋ยวนุน่าจะปักมุดลิงไว้ให้ใต้คลิปเนาะเออลิงเทเลแกรมไปลิอ่ากลุ่มเทียนพ่อ VIP เนาะค่ะกลุ่มแจกเครดิตฟรีเนาะสำหรับเพื่อนที่เพื่อนได้กลุ่มรงนี้แบบบ่มีอย่างเฮ็ดบ่มีอย่างเหล็กอะ เขามาร่วมสนุกกันได้เนาะค่ะ แล้วกับผู้ใดที่บ่ได้กดติดตามก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะสวยเออสะโพกมาค่ะสะโพกมา เออหนึ่งแถวสวยสองแถวแล้วอีกสองอันเอาอีกอันเดียวอีกอันเดียวสวยโอ้โหมาแบบนี้ห้าร้อยบาทค่ะโอเค พี่เสือแจกแล้วค่ะมือนี้ห้าร้อยบาท งามๆไปค่ะหกร้อยแล้ว แค่เขาอนุญาตปรับใหม่แล้วค่ะ ไปเออเดี๋ยวยี่สิบบาทดิหกร้อยสี่สิบบาทใส่พันหนึ่งเนาะค่ะ เอ้ย บอแมนพันหนึ่งใส่สี่สิบบาท เอ้ย เบอร์เบอร์ โอเค เดี๋ยวค่อยๆ เล่นไปแด่เสียงหนูนะ เริ่มเปลี่ยนแล้วได้เนี่ย รู้สึกว่าแบบเจ็บคอ เออ สมมาโอ้โห เชี่ยขาดแค่ช่องเดียว ไป สิบไม่คือเก่าแล้วค่ะโอ้โหโอ้เออ หมากก้อนท้อง ก้อนท้องไม้อยู่แล้วค่ะหัวมาซี่ร้อยบาท โอเค เก่าลอยแล้วตอนนี้ โอ้โห ไป สิบไม่ อ้โหโอ้โหสภาพ เหลือหกร้อยค่ะ ต้องเล่นิ้งรถเนาะ รุ่นเห็นมันเข่าตะพวก โอ้โหสมเต็มช่อง การล็อกซี่บอกเลยว่า ต้องรุ่นเห็นมันเข่าพวกท้องคูณสิบแล้วก็เสือเต้นเนาะค่ะว่าสั้นนี่ไม่ค่อยได้บันได โอ้โห สภาพ ไปค่ะ ตอนนี้อีกซี่ไม่เดี๋ยว พอบุนเบอร์เราเข้าปรับใหม่เนาะโอเค เอาไปสี่สิบบาทเนาะค่ะ อ่า ถ้ามีทุนหนึ่งพันบาท ใส่ไม่สี่สิบปันเลยเลยเนาะค่ะบางคนแบบเสียดายว่ะปันไม่ละหาบาทเนี่ยโอเคกะร้องเอาสูตรไปปรับใส่เบื้องก่อนเนาะค่ะเพราะว่าหนูนาร้องเลยแล้วมันเข่าอ่ะเออสวย เก็บไม้ไปเรื่อยๆด้วยค่ะวันนี้บอกว่าหลายไปไหนเนาะ เพราะว่าเจ็บคอแน่เจ็บคอว่ะ ไปสิบไม้ค่ะสามร้อยบาทนึง อาจจะเป็นสิบไม้สุดท้ายก็ได้ฮะมันคามันม็แตกเนาะเออได้ยกอยู่อ่าได้หมุนต่ออยู่แล้วค่ะ เพราะได้แบบต่อชีวิต เออสมมา โอ้โห ไปกดมือต่อค่ะ เฮ้ย โอ้โห กดมือข้างเดียวสมมาเลย เสือเต้นม้าแล้วค่ะ โอ้ มันมาใครกดเองเลยวะ มาดิ เออดั่นละสวยงาม โอ้โหพันสองค่ะย้อนว่าได้กดเองเนี่ยนะมันจังม้าให้ ตอนนี้อยู่ที่พันสามแล้วค่ะ ไป มีทุนเล่นต่อแล้ว กดเองปุ๊บ เข่าเสือเต้นปั๊บ สภาพ เออ ยกมา คได้ส่งค่ะโอ้โหไม่ค่อยเข่าเป็นไหนว่ะเมื่อวะเมื่อวะเมื่อวะโอ้โห เขาดีนะ ช่วงแรกๆ เพราะว่าเปิดมาปุ๊บหนูนะได้เสือเต้นเอ่อ ได้เป็นสมเลยเนาะค่ะ ได้แบบพอแบบเล่นมาเรื่อยๆ มันคือเป็นแนวนี้วะเดี๋ยวแปดร้อยค่ะ สมมาเออได้สมอยู่แต่ว่าไม่ได้ทุนเนาะค่ะ เพราะว่าเขาบุนไปสี่สิบบาทสมมันได้แค่ยี่สิบสี่บาทอะ โอเคสองมาแล้วค่ะ โอ้โหได้ถุงว่ะ เฮ้ยถุงขอแบบเต็มเต็มดิขอเต็มเต็มดิสวยอีกสี่อันอีกสี่อันเอออีกสองอันค่ะ ถุงท้องอีกสี่อัน สวยโอ้ยอีกสองอันอีกอันอีกอันเดียวโอ้บอกไปทั่วเออ นั่นละโอ้โหเต็มช่องมาสี่ร้อยบาท โอเคค่ะคูณสิบเป็นสี่พันบาทเนาะโอ้โหโดนที่เข่าถุงเทียนึ่งเพราะว่าส่วนมากมันที่เข่าเป็นตะโพกแล้วก็สม เขาง่ายกว่านี่กะเป็นซองอะค่ะซองแล้วก็เป็นถุงแล้วก็ยก เออเราจังเป็นแบบ ท้องก้อนเนาะโอ้ยพูดเอาไปสิบไม้แล้วค่ะสิบไม้ไปเพชรโพกโอ้โหได้ยกแล้วค่ะโอ้ยห้าร้อยไป เดี๋ยวลองเบิ่งว่า เขาเปลี่ยนใหม่แล้ว มันสิขึ้นใหอเขาบอเพราะว่าก้อนหนานี่ไม่ใช่ซีบีจมย่างเดียวเลยอะสี่พันแล้วค่ะไปติดไม่ก่อนนี้มีอยู่สี่พันแล้วลงเหลือสามพันแล้วค่ะไม่ค่อยใจเป็นไหนว่าไม่ร่อยเลยเอะโอ้โห เออโอเค โอ้โหบอมาสามสามค่ะไปอีกสิบไม่คือลดลงไปเรื่อยๆล่ะ มันไม่ค่อยจ่ายไปไหนแล้วค่ะไม่ลอยนึงสงสัยต้องไปเปลี่ยนเวลา เลยอีกแล้วล่ะ โอ้ยบ่เขาเลยอะบ่เขาเลยอะบ่เขาเลย โบ้าเลยสองพันสี่โอเค ท้องก่อนมาไหนมาสองพันบาทเนาะค่ะ คุ้มน้ำท้องก่อนนี่แหละ เป็นก้อน ไป เออไอ้สองแดงโอ้โหเริ่มหมุนนุ่งๆแล้วนะคะ ยังแบบใส่เวลาหมุนโดนก็ปกติ อ่ะไม้อีกแล้วค่ะ บวกไปอีก 2,000 บาท สวย ตอนนี้เป็นหาพันเจ็ดแล้วนะคะไปอนุญาตปรับไม่เป็น 200นะค่ะ โอเค ออโต้ส0คือเก่า โอ้โห หมุนโดนเรียกว่าไม่นี่กับสิบ่ใจก็ โอ้โห โอ้โห เออ โอเคเดวายค่ะเป็กสมเออเดวายมา โอ้โห โอ้โห มาดิต้อ้โหมา โอเค เออได้ก้อนท้องค่ะ โอเคได้ก้อนท้องค่ะ บวกมาสี่พันบาท เท่าไหร่แปดพันโอเค ไป ขออีกสิบไม้นะคะสิบไม้สุดท้าย มาดิ โอ้โห โอ้โห โอ้โหเยาว่า สภาพไป เดี๋ยวดูนะ ขออีกสิบไม่ก็แล้วกันเนาะค่ะ ค้าใจว่ะ มาดิ เออท้องก้อนมาค่ะ โอเคได้ท้องก้อนมา เบิร์ดนี่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 เซียนพ่อม VIP เนาะค่ะเป็นกลุ่มที่เล่นแกมแจกเครดิตฟรีเนาะค่ะโอเค เดี๋ยวจังในมื้อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ พอกันไหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับมื้อนี้ สวัสดีค่ะ